สำหรับสูตรที่หนูนะไส้เหรียญเดี๋ยวหนูนะขออธิบายก่อนนะคะมันเป็นสูตรไต้ไหมเนาะบ่ได้เป็นสูตรเก็บไว้หากสูตรเก็บไว้เท่าที่ไส้ไม่บาดเนาะเออไปหากสูตรเก็บไว้เท่าที่ไส้ไม่บาดเรากะเชี่ยมาว่ะเฮ้ยเอาว่ะ เอาว่ะเวลาดีตีนึงแล้วค่ะมาการันตีโดยช่องปั่นปั่นสล็อตเนาะค่ะเพราะว่าหนูนาก็ปั่นร้องเล่นเบิ้งแล้ว ทั้งสองคนเบ้าเป็นเสียงเดียวกันก็คือ ตีนึงนั่นละมาโอเคโอ้โหสวยงามเอาเรื่องว่ะ เค ช่วงนึงที่หนูนะเล่นสูตรของอีปันเนาะค่ะสูตรเก็บไว้มีคนทักมาด่าหนูนะน้ำว่าบู่้จะคิดสูตรเอง เอ้ากะมันเอามาให้หนูนะเล่นไปค่ะปั๊บไมก่อน สภาพหนูคือคิดได้ว่าบ้ากูไปก๊อปสูตรมัน มีแต่มันน่ยมาบังคับให้หนูนะเล่น เออ สวย อยากให้ร้องนั่นร้องหนีไปทัวร์นลคะไอ้ปันยูซื้อเพราะเป็น สวยงามโอ้โหมาว่ะเฮ้ยเอาเรื่อง เอาเรื่องสวยมาดิ มาดิ สวยอีก อัน เดียวสวยงามโอ้โหเมาอ่ะ เชี่ยเวลาดี ตีหนึ่งยี่สิบเอาเลยค่ะใส่แม่งเลยหนูนาแนะนำเวลานี่โอเคมาหกร้อยบาทโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทไป เดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่กันต่อเลย ไปค่ะไปแบบไวๆเลยสี่สิบบาทเนาะค่ะเย็ดแค่มือนี่มาว่ะมือนี่โคตรเอา มาดิ มาดิ มาดิโอ้โหสองมามาดิมาดิมาดิเฮ้ยโอ้โหก้อนทองมาเฮ้ยเอาว่ะ เอาเรื่องมาค่ะแปดแปดร้อยบาทลีนพันกันเลยมาสมมาเย็ดเคสองมาโอ้โหเอาว่ะขออนุญาตปั๊มไปต่อเลยนะคะเป็น60บาท แตกดีแบบซี่เฝ้าดันค่ะโอ้โหกำลังเข่ามือเลยกำลังเข่ามือมาดิ มาดิมาดิโอ้โหปอมาช่างไหนวะเนี่ย โอ้โห นั่นละ มาเฮ้ยเขาอีหลีว่ะ เฮ้ย เอาว่ะ เอาเรื่อง ทั้งก้อนท้อง ทั้งแบบเสือเต้น เข่ารัวๆเลย มา เดี๋ยวกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับ กลุ่มเทเลแกรมเซียนพ่อ VIP เนาะหาผู้ใดบ้านในกดเข่ากลุ่มกะ มาร่วมสนุกกันเนาะค่ะไปสิบไม่ไปแบบไวๆ มาดิอย่าให้มันขาดตอน มาดิ มาดิโอ้โหเชี่ยเสียดายขาสองตัวในคุณสิบนะเมื่อกี้หักตะโพกมามาแท่นี่สมเต็มแถวเลยนะ มาเด้โอ้โหสภาพไปค่ะ สิบไม่เฮ้ย โอ้โหสองเข่าเย็ดเคเอาว่ะมาว่ะ มาแล้วค่ะแถวหนึ่งมาดิรุ่นอีก เอออีกสองตัวมา อีกสองตัวอีก โอ้โหตัวเดียวมา คอย ตัวเดียวโอ้โหสวยงามมาแล้วเฮ้ย เอาเรื่องว่ะ 7k คูณ10เข่าลัวๆแล้วเนาะค่ะบอกคูณ10กับก้อนท้อง มา ขอแนะนำเลยเนาะค่ะ เวลานี่ตีหนึ่ง 7k เท่าไหร่ว่าเมื่อกี้โอ้โหสำหรับคนที่บ้านได้กดติดตามเดี๋ยวกับขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องลักปันสล็อตเนาะมาเดี๋ยวปรับไม่กันต่อเลยเนาะค่ะ ไป ขออนุญาตดันไม่เป็น 200 บาทเนาะค่ะ เออ น้องซีละเขาถึงบอกว่าน้ำขึ้นในรีบตักเก็ตเคไปสิบไม่มาดิมาดิเอ้ย สวยงามโอ้โหเข่าอีกแล้วว่ะ มันมาอีกแล้วว่ะสมสวยมาดิอีกที่โตสวยงามอีกสองมาอีกสองขอลองละโอ้โหไม้อีหลิเฮ้ยมาว่ะรัวๆเลยมือนี่มือของพี่เสืออิหลีค่ะโอ้โหหกพันบาทรัวจะจัดกับมาที่ล่ะเย็ดแค่มือสองไปที่ล่ะ เพิ่มไม่ต่อเลยเนาะค่ะ ไปเป็นสี่ร้อยบาทเนาะ โอเค ออโต้สิบข้างค่ะ เลนสูตร ออโต้สิบข้างนี่ มันจับจังหวะไงเนาะ โอ้โหม่อีกแล้ว เฮ้ย เฮ้ย เอาว่ะสองมาสามโอ้โหอีกสองอันมา อีกสองเย็ดเคเออกับมาที่หลักสามพันสองคูณสิบเพี้ยสามหมื่นสองว่ะ โอ้โหเอาว่ะ เอาว่ะมือนี่ โอ้โห มาว่ะสี่หมื่นสามแล้วไป 43,000ดันไม่กันโตเลยค่ะ ม้าแบบซี่ไปค่ะ ใส่ 2,000ก้อนเนาะโอเคเดี๋ยวมันเบิดไว้ไปสิบไม่มาดิมาดิยาวะ เฮ้ยเขารั้วแบบซี่ มาอีกได้ไหมขออีก เออมาสองมายาวะยาวะ มาดิโอ้โหมาอีกว่ะเอาว่ะ เฮ็ดเคสตะโพกเขา สวยสามมาแล้ว สามสี่ห้ามา อีกสี่อัน สวยอีกอันเดียวมาขอร้องอีกอันเดียวสวยงามโอ้โหคูณสิบเข่าอีกแล้วเฮ็ดเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะพี่เสือของเขามือนี่โอ้โห แต่นำเวลานี่เลยตีหนึ่งไปค่ะ ตอนนี้แสนซีขออนุญาตดันไม่ต่อเลยเนาะค่ะ มาที่หลังมาที่หลังเฮ็ดเคหาพันไปเลยค่ะโอเคออโต้สิบครั้งอย่ารอซะ อย่าล้ออย่าล้อมาที่ล่ะร้องดิโอ้โหอย่าว่ามา มามาให้ในก่อนท้องกันยังดี โอ้โหสภาพบ่เขาไปต่อค่ะก่อนท้องตรงม้าละจังหวะนี้โอ้โหมาอีหลี เอาว่ะชี้แต่รวยหลีได้ดิโอ้โหมาดิมาอีกขออีกขออีกดิโอ้โหตะโพกมา โอ้โหบ่เขาสภาพทองมา ทองมา โอ้โหบ่เขาไปค่ะ ต่อเลยสิบไม่ของงามๆ ของงามๆ คูณสิบคูณสิบ แต่งนอกมาดิ โอ้โห แต่งนอกขั้นได้เขาเลยนะ เสือเต้นนี่รั้วมากเลย แต่ว่าแต่งนอกขั้นได้มาโอ้โหยาวายาวาเออตะโพกสภาพ ไปค่ะสิไม่ มาดิมาดิโอ้โหเริ่มเงียบแล้ว เริ่มเงียบแล้ว โอ้โห ได้ใจได้เนี่ยยาวา ยาวาโอ้โหบกเขาไปค่ะ โอ้โห ได้ใจหลายเออ มาอยู่มาอยู่โอ้โหไว้นะ ไม้เนี่ยไม้เนี่ยโอ้โห เริ่มไหลลงไปเรื่อยๆแล้ว สภาพ ยาวาโอ้โห ยังดีได้ยกมา ขึ้นมาขึ้น หามื่นค่ะสิบไม่อาจจะสุดท้ายก็ได้ สิบไม่เออไว้มาขอเก็บไว้ก่อนล่ะจังหวะนี้ มาดิมาดิยาเบิดยาเบิดนะยาเบิดนะโอ้โหเย็ดเคเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยหักสมบ่หมาหักแตกนอกบ่เข่าเบิดโตแท้เย็ดเคหมาแสนหาเฮ้ยไปค่ะสิบไม่ต่อได้เล่นต่อค่ะ มาดิโอ้ ขอลองละ ขอลองละ โอ้โหสองมา ไวยมา เออ มาดิ โอ้โหสภาพ เพราะขึ้นไม่หาพันเราแบบรัวเลย เออ โอ้โหสมมาสมมาสมมาสมมาสมมา ขอลองละเออมา อีกจักโตหนึ่งสองสามสี่สี่โต สวย อีกโตเดียว อีกโต เดียว โอ้โหกะต้องม้าแล้วล่ะ โอ้โห บวกมาอีกแสนหาเฮ้ย ตะวามานี่คุ้นสิบเข่าล้วยหรือซองเข่าลัวๆเลย โอ้โห แทบจะบ่พลาดเลยนะเนี่ย ไปค่ะสิบไม่ มาดิ มาดิ มาดิเอออย่าว่าโอ้โหก่อนท้อเขาอีก สวยงาม โอเคค่ะ โอ้โหใส่แปดบ่เป็นแปดหมื่นได้แปดพันมาดิ มาดิ โหสภาพไปค่ะสิบไม่เฮ้ย โอ้โหบ่เขาสภาพแต่ว่ามันเหนือเบิดไปอีหลีนะถ้าสมมติว่าเขาเล่นแบบไม่สูงเนี่ยเมื่อกี้แบบ เกือบเบิร์ดอะโอ้โหเสียดายท้อง สภาพไปค่ะสิบไม่มาดิมาดิมาดิโอ้โหบ่เขาบ่เขาเลยบ่เขาเลย จังไหนวะ โอ้โห ก่อนท้องอีกแล้ว เอาว่ะบวกไปอีกหนึ่งแสนบาท มา เดี๋ยวเบอร์นี่เซาเลทเลยก็แล้วกัน มาเด้มาเด้ โอ้โหเออมา โอ้โห ดอกสุดท้ายกะยังดี มาเขาหาพันแล้วค่ะโอ้โหมือนี่แตกรวยดีมือนี่แตกแบบคูณสิบเขารัวๆเลยอะเออ